ครับก็สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบกันในหัวข้อเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับ หรือว่า safety at work นะครับ ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุก ๆคนนะครับ เพราะว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานนะครับ ดังนั้นหัวข้อในวันนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่า เราจะวางตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับ เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานนะครับ ซึ่ง นอกเหนือจากการทำงานโดยทั่วไปแล้วนะครับในระหว่างที่เราไปปฏิบัติสายกิจศึกษานะครับนั่นก็คือเราต้องเข้าไปยังสถานประกอบการนะครับซึ่งเป็นที่ทำงานแห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งนักศึกษาเองนะครับก็ต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ เพราะว่าหลายๆ สถานประกอบการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ บางสถานประกอบการก็จะกำหนดไว้ว่าจะไม่มีการทำงาน ถ้าเกิดว่าไม่มีความปลอดภัยนะครับหรือบางที่ก็จะเน้นว่า อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าไปแต่ละสถานประกอบการแล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้อุบัติเหตุและความสูญเสียเกิดขึ้น ในระหว่างปฏิบัติสายกิจศึกษานะครับ รวมถึงการทำงานในอนาคตของพวกเรานะครับ ซึ่งคิดว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญ ซึ่งเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน รวมถึงชีวิตประจำวันในอนาคตได้นะครับ